ประโยค Oui, à peu près à cette heure-là. แปลว่าใช่ครับ ประมาณเวลานั้นคำว่า Oui, ในประโยคนี้ใช้ในการตอบรับคำว่า à peu près. แปลว่า ประมาณหรือราวๆ สำนวน À cette heure-là. แปลว่าในตอนเวลานั้น